คะซึ่งการใช้งานเทคโนโลยี ก็จัดได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน แต่สิ่งที่สำคัญกว่า ก็คือจะต้องรู้เท่าทันการใช้งานนะคะ ซึ่งหมายความว่า รู้ถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทางที่ถูกต้อง สร้างสารรค์นำมาใช้ในการพัฒนาตนเอง หน่วยงานหรือองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะ แล้วก็รู้ถึงผลดีแล้วก็ผลเสียที่จะเกิดขึ้นจากการใช้งานด้วยค่ะ ซึ่งในแต่ละบุคคลจะต้องมีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทำที่เกิด ขึ้นตามมานะคะ ดังนั้นผู้ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องสามารถแยกแยะความเป็นส่วนตัว รู้ถึงสิทธิ์ และเสรีภาพในการใช้สารสนเทศนะคะ การนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชน และก็การเข้าใจในเรื่องของลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้สารสนเทศอย่างถูกต้องเป็นธรรม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะ รวมถึงการตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะ และในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตามหลักจริยธรรมนะคะ ก็สามารถสรุปได้ใน4ประเด็นหลักๆ ดังนี้ค่ะ ในเรื่องของความเป็นส่วนตัว ก็คือระดับของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และก็การยืนยันตัวตนค่ะ เรื่องความถูกต้องนะคะ ก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบที่ไปที่มาของข้อมูลและก็แหล่งอ้างอิงค่ะ เรื่องของความเป็นเจ้าของนะคะ ก็เป็นเรื่องของการครอบครอง แล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ค่ะ และเรื่องสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการเข้าถึงข้อมูล จะเป็นการจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงเนื้อหาในระดับที่ต่างกันค่ะ จะเห็นได้ว่าการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีจริยธรรม จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาสังคมได้ค่ะ ซึ่งเป็นการป้องกันการกระทำผิด โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือนะคะ รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและก็องค์กรค่ะ ผู้บริหารองค์กรควรลดความเสี่ยงด้วยการกำหนดกรอบนโยบาย ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนให้ผู้ดูแลระบบ มีความรู้และทักษะอย่างเพียงพอ ในการระวังป้องกันระบบ และส่งเสริมให้ผู้ใช้งาน รับทราบข้อควรปฏิบัติร่วมกันภายในองค์กร รวมถึงความรู้ในการเข้าใช้งานระบบ ความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษ จากการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์นะคะ และสามารถให้คำแนะนำกับบุคคลอื่นๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุด ในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อสังคมและก็ประเทศค่ะ